ค่ะก่อนที่เราจะเริ่มสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress นะคะ เราก็มีข้อคำนึงเล็กๆน้อยๆนะคะ เพื่อที่จะบอกกันก่อนที่เราจะกดสมัคร WordPress กัน สิ่งแรกนะคะที่เราจะต้องคำนึงถึงนั่นก็คือ ต้องคิดก่อนว่าเราจะทำเว็บไซต์อะไร และเราจะหาทีมอะไรที่เหมาะสมกับร้านค้าหรือว่าสินค้าออนไลน์ของเรา เพื่อที่เราจะได้ดูว่าวิดเจ็ตที่อยู่ในทีมนั้นเหมาะสมกับร้านค้าของเราไหม ไปในทิศทางหรือว่ามีแนวทางเดียวกับสินค้าของเราไหม เวลาที่เราแสดงผลออกมาเนี่ย จะได้ดูไม่โดดจนเกินไปนะคะ ค่ะ และอีกข้อหนึ่งนะคะที่สำคัญไม่แพ้กันเลย นั่นก็คือ w o r d p r e s ของเรานั้นเหมาะสมกับเว็บไซต์แบบไหน และมีทิศทางของเว็บไซต์เป็นประเภทอะไรบ้าง ซึ่งจริงๆ แล้วเนี่ย Workspace เนี่ยก็เหมาะกับเว็บไซต์เกือบทุกประเภทนะคะ แต่อาจจะมีบางเว็บไซต์ที่มีการนำเสนอเนื้อหา หรือว่าการนำเสนอลำดับต่างๆ เนี่ยที่แตกต่างกันไป เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าเราจะแยกประเภทเว็บไซต์ของเราเป็นยังไงบ้าง และในรูปแบบแรกนะคะ นั่นก็คือเว็บบล็อกซึ่งเหมาะสุดๆ เลยในการเป็น CMS ที่บล็อกเกอร์ใช้งานมากที่สุด ต่อมานะคะก็คือเว็บอาร์ติเคิลที่ใช้ในการเขียนบทความต่างๆ อย่างเช่นรีวิวโรงแรมร้านอาหาร งานฝีมือ หรือแอปโทรศัพท์มือถือ ต่อมาค่ะคือเว็บข่าวเว็บวาไรตี้ ที่มีการจัดหมวดหมู่และการแท็กใน WordPress ก็ง่ายมากเลยค่ะ ซึ่งมีทีมแมกกาซีนที่เยอะสุดๆกันไปเลย อย่างเช่นเว็บข่าวที่ไม่ใช่สำนักข่าวโดยตรง ก็มักจะใช้ WordPress เพราะจะลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้มากเลยทีเดียวค่ะ ต่อมานะคะในลำดับที่ 4 เป็นรูปแบบเว็บของ Portfolio มีทีมที่เกี่ยวกับ Portfolio เยอะมากมายที่เราสามารถจะนำเสนอผลงานได้อย่างน่าสนใจ และมีรูปแบบที่แปลกใหม่ สุดท้ายนะคะ ซึ่งเป็นเว็บไซต์ e-commerce ในการขายสินค้าออนไลน์ ที่มีการใช้ปลั๊กอินอย่างเช่น WooCommerce หรือ Easy Digital Download ค่ะ และถ้าหากใครนะคะ ยังนึกภาพรวมของ WordPress ตัวเองไม่ออกนะคะ เราก็สามารถที่จะเดโมหรือว่าพรีวิวดูทีมของเราที่เราเลือกมาได้นะคะ เราก็จะสามารถมองเห็นภาพรวมและต้องเว็บไซต์ในอนาคตของเราได้เลยค่ะ